ครับขอต้อนรับเข้าอีกหนึ่งหัวข้อสำหรับวิชาเตรียมศาสตร์จิตศึกษาครับสำหรับหลายๆคนเท่าที่เรียนมาแล้วคิดว่าการมีข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญ และเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับการทำให้งานประสบความสำเร็จ แต่ใครจะรู้ว่าแค่ข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอครับ วันนี้ผมอาจารย์อัตนานเตโชพิสารวงศ์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมาบอกกล่าวเล่าสิบถึงองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญสำหรับการนำเสนอครับ โดยที่เราจะมาพูดกันในหัวข้อของเทคนิคการนำเสนอครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาคุยให้ทุกคนได้ฟังกัน มีทั้งหมด 5 หัวข้อด้วยกันนะครับ หัวข้อที่1ครับผมเรื่องของความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอ หัวข้อที่2นะครับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อที่ 3 โครงสร้างการนำเสนองาน หัวข้อที่ 4 เทคนิคการจัดทำ PowerPoint และแน่นอนครับ หัวข้อที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจสำหรับการนำเสนอก็คือทักษะเบื้องต้นในการนำเสนอครับ หลายๆคนก่อนที่เราจะเริ่มในเรื่องของหัวข้อต่างๆนะครับ ผมมีคำสุภาษิตนะครับที่เรามักจะใช้กันก่อนเลือกก่อนเริ่มการนำเสนอนะครับ คนที่พูดจะขายได้แม้แต่แกลบ แต่คนที่ไม่พูดเลยจะไม่สามารถขายได้แม้แต่ข้าวสารครับหมายความว่ายังไงครับ ทุกคนรู้จักข้าวสารและแกลบใช่ไหมครับ แกลบคือส่วนหนึ่งส่วนที่สีมาจากข้าวสารนะครับ เป็นส่วนที่เหลือทิ้งนะครับ เขาบอกว่าข้าวสารเนี่ยมันเป็นของมีมูลค่า แต่ในขณะที่แกลบเนี่ยเป็นสิ่งที่เหลือทิ้งมา คนที่พูดนะครับ เขาบอกว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นแกลบที่เขาเอามาขายหรือว่า ไร้ค่าเนี่ยยังสามารถขายได้ แต่คนที่ไม่พูดเลยนะครับหรือคนที่พูดไม่เป็นเนี่ยแม้แต่สิ่งของที่มีค่าอย่างข้าวสารก็ไม่สามารถขายได้ครับ เมื่อพูดถึงตรงนี้ผมอยากจะถามทุกคนกันว่า ทุกคนสามารถบอกได้ไหมว่า ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พูดเป็น หรือเป็นคนที่พูดเก่งนะครับพูดเป็นพูดเก่งและพูดได้แตกต่างกัน3คำนี้ทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไร ทุกคนเกิดมาพูดได้แน่นอน เพียงแค่ออกมาเรียนรู้จากสังคมนะครับ แล้วเราก็พูดกันนี่คือการพูดได้ แต่คนที่พูดได้ไม่ใช่คนที่พูดเป็น คนที่พูดเป็นคือคนที่รู้จักการพูดในเรื่องของกาละและเทศะเมื่อไหร่ก็ตามรู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไร และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไม่พูดเรื่องอะไรนั่นคือคนที่พูดเป็น แต่ใครล่ะส่วนน้อยนะครับที่จะก้าวเข้าไปถึงในส่วนที่เราเรียกว่าพูดเก่ง การพูดเก่งหมายความว่าคุณต้องรวมทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับ ในการพูดคำว่าศาสตร์ คือ คุณจะต้องรู้จักการพูดที่ถูกต้องรู้จักไวยากรณ์ ส่วนศิลป์คือคุณจะต้องรู้จักวาทศิลป์ วาทศิลป์หมายความว่า คุณจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ คุณจะใช้น้ำเสียงพูดอย่างไรลีลาท่าทางการพูดเป็นอย่างไร นั่นคือคนที่พูดเก่ง และสิ่งที่จำเป็นสำหรับทักษะการนำเสนอก็คือ คนที่พูดเก่งครับ ถามว่าคนที่พูดได้สามารถนำเสนอได้ไหมคำตอบคือได้ แต่คุณจะไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับใครได้เลย เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะนำเสนองานได้ คุณจะต้องฝึกพูด ฝึกพูดให้ไต่ระดับจากพูดได้ พูดเป็นไปจนถึงพูดเก่งครับผม และสำหรับองค์ประกอบของทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของการนำเสนอหรือเทคนิคการนำเสนอนะครับเราจะแบ่งองค์ประกอบทั้งหมดออกเป็น 3 องค์ประกอบหลักๆด้วยกันนะครับ แน่นอนอย่างแรกผมบอกไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของเนื้อหานะครับทุกคนสามารถหาเนื้อหาทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ แต่ข้อมูลประเภทไหนที่เหมาะกับการนำเสนอนะครับ เราค่อยมาเรียนรู้กัน ส่วนองค์ประกอบที่ 2 คือสื่อสนับสนุน คุณมีเนื้อหาอย่างเดียวไม่เพียงพอ ปัจจุบันโลกปัจจุบันเราก้าวข้ามนะครับสิ่งที่เราไปพูดปากเปล่าแล้ว เราพูดปากเปล่าคนไม่เห็นนะครับว่าเราพูดอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ 2 ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสื่อในการนำเสนอครับซึ่งมีความหลากหลายมาก แต่วันนี้ที่เราจะมาพูดก็คือเรื่องของสื่อ powerpoint นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ง่ายที่สุดสำหรับนักนำเสนอมือใหม่ นะครับส่วนองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือทักษะการนำเสนอนะครับหรือการนำเสนองานนั่นเอง การนำเสนองานทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่จริงๆแล้วมันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการของมันอยู่ หลายๆ คนก็เกรงนะครับว่าเวลาเราจะไปนำเสนอเฮ้ยมือเราจะไปอยู่ยังไงนะครับคอเราจะตั้งยังไงสายตาเราจะไปยังไงนะครับหลายๆ คนนะครับตอนนำเสนออยากจะตัดมือตัวเองทิ้ง นะครับซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ถูกต้อง เพราะคุณไม่รู้ว่ามือคุณจะไว้ไหน วันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเอามือเราไว้ไหน แทนที่เราจะตัดทิ้ง เราวางมือให้ถูกต้องดีกว่านะครับนั่นคือ 3 องค์ประกอบนะครับสำหรับเรื่องของเทคนิคการนำเสนอครับ